โอเคครับ วันนี้ผมจะพาไปสมัครบาคาร่านะครับ เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นครับสมัครนะครับยูฟ่า1688 นะครับ ระบบอัตโนมัติเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นสมัครสมาชิกกดเข้าไปได้เลยนะครับคำว่าสมัครสมาชิก จากนั้นจะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับกรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลักนะครับ แนะนำให้ใช้เป็นข้อมูลจริงทุกประการนะครับ จะได้ไม่มีปัญหานะครับ เมื่อกรอกเบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยนะครับ ให้ตั้งรหัสผ่านนะครับ ของเพื่อนๆได้เลยนะครับ อันนี้จะเป็นการสมัครให้ดูเฉยๆนะครับเพื่อนๆก็กรอกของเพื่อนๆลงไปนะครับ เมื่อกรอกทุกอย่างครบแล้วนะครับ กดถัดไปนะครับมันจะให้เลือกธนาคารมีทัวร์เลดตด้วยนะครับ จากนั้นใส่เลขบัญชีธนาคารนะครับ จากนั้นมันจะออโต้นะครับ ชื่อเราให้เลยนะครับหล้งจากนั้นรอรหัส OTP 4 หลัก เมื่อเรายืนยันรหัส OTP เรียบร้อยนะครับ ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นการสมัครนะครับ ในส่วนต่อไปนะครับ จะเป็นการรีวิวระบบภายในนะครับ ว่ามีอะไรบ้างนะครับ ตัวนี้จะเป็นหน้าตาของเกมกีฬานะครับไทเกอร์อีสปอร์ตมวยพักยกนะครับ สโบนะครับ มีครบทุกวงจรนะครับในที่เดียวเลยนะครับ ฝากถอนอัตโนมัตินะครับวงล้อนำโชครางวัลสูงสุด 30,000นะครับอ่าตัวนี้จะเป็นเกมคาสิโนนะครับเป็นมีเซ็กซี่เวิลด์นะครับแพ็กมาติกอีโวลูชันนะครับ แล้วก็ออเบตแล้วก็ SA นะครับ VM แล้วก็ Dream Gaming นะครับ รวมทุกค่ายเกมดังนะครับ ไว้บนมือถือเลยนะครับ RN2 l i f e นะครับ มาใหม่นะครับ ไปลองเล่นกันได้นะครับ ระบบอัตโนมัตินะครับ ไม่มีขั้นต่ำรองรับ t r u e Money Wallet ด้วยนะครับ ไม่มีขั้นต่ำเช่นเดียวกันเลยนะครับตัวนี้เป็นเกมสล็อตนะครับ มีค่ายดังๆ รวมไว้ในบนมือถือให้เพื่อนๆ เรียบร้อยเลยนะครับ มีทุกค่ายให้เลือกเล่นเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับ วันนี้นะครับผมก็จะมา รีวิวเป็น PG นะครับ จะพาไปดูเกม PG นะครับว่ามีเยอะแค่ไหนนะครับ ซื้อฟรีสปินได้นะครับสำหรับเกม PG นะครับผมทัวร์เล็ตสามารถเติมได้นะครับ ระบบอัตโนมัตินะครับรวดเร็วทันใจนะครับ ฝากถอน 5 วินาทีนะครับ เกมเยอะแยะนะครับ ถ้ารวมก็ประมาณ 1,000 ถึง 2,000 เกมเลยนะครับ